นด์ด้านการบริโภคคือเหตุผลที่ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าหรือบริการค่ะ ทำไมต้องซื้อซื้อเพราะอะไรเรามี7เทรนด์มาฝากกันค่ะ ก่อนจะเข้าสู่หมวดรายละเอียด consumer trend นะครับ อยากจะให้รู้จักนิดนึงว่า ถ้าพูดถึง consumer trend เราไม่รู้จักคำนี้ไม่ได้นะครับ consumer trend บางทีมันมีหลายหมวดที่เรา learning เช่น behavior หรือพฤติกรรมเขา attitude นะฮะแต่อันนึงเลยคือเรื่อง consumption trend ซึ่งสำคัญมากนะฮะ consumption trend แปลว่าเทรนด์การบริโภคของอผู้ซื้อหรือเทรนด์บริโภคการบริโภคของเรียกว่าผู้คนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งวิธีการวิจัยเนี่ยคือการตัดแฟกเตอร์นะครับสมมติเราจะสร้างแบรนด์ขึ้นมา และผลิตสินค้าในแบรนด์นั้นเนี่ยคำถามคือต้องลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด ถูกไหมฮะทำอย่างไร ก็ต้องเข้าใจพวกเขาให้มากนะครับก็คือผู้ซื้อไอ้เจ้าตรงนี้แหละครับเราต้องรู้เลยว่า ถ้าเราตัดปัจจัยเรื่องบริการ เรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาคืออะไรที่จับต้องได้พวกนี้ออกไปให้หมดแล้วเหลือแต่ว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้ที่ทำให้คนซื้อสินค้าเราหรือเรียกว่าในแง่ attitude ของเขาเนี่ยนะฮะเหตุผลที่เขาจะซื้อเราเนี่ยมันจะมันจะเรียกว่า consumption นะฮะเหตุผลที่คนจะซื้อสินค้า และบริการเราเนี่ยนะครับ ไอ้กเหตุผลเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่หลายๆที่ก็อาจจะแบบเคยแชร์ไปบ้างนะครับ แต่ว่าบางเรื่องเราก็มีการ tracking แล้วก็ติดตามอยู่ว่าเอออันนี้คือสิ่งที่เหมาะกับในบ้านเราด้วยนะฮะกลุ่มที่ 1 เราเรียกว่า convivial share consumption นะฮะเป็นกลุ่มที่แบบคนซื้อเพราะฉันอยากแบ่งปันประสบการณ์ กลุ่มที่ 2 archetypical consumption คือซื้อเพราะมันเป็นของแท้ กลุ่มที่ 3 ซื้อเพราะมันเป็นเรื่องของเมมโมรีความทรงจำที่ดีนะครับกลุ่มที่ 4 ซื้อเพราะว่ามันตอบโอกาสบางอย่างในชีวิตของฉัน กลุ่มที่ 5 ซื้อเพราะ Eco is consumption คือซื้อเพราะฉันรู้สึกว่าฉันได้ถนอมโลกใบนี้นะครับ อันที่ 6 ซื้อเพราะว่ามันช่างสะท้อนความเป็นตัวตนของฉัน ก็คือไอมีมายนะครับ กลุ่มที่ 7 ซื้อเพราะรู้สึกว่ามันทำให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตฉันดีขึ้น หรือว่าเรียกว่าดีคอน s t r u c t i v e consumption นะฮะ อามาดูกัน ตัว convivial share consumption เนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวที่พูดถึงเรื่องของเมื่อซื้อสินค้านี้ แล้วรู้สึกใครๆก็ใช้นะครับใครๆก็ยอมรับ พวกเนี้ยจะเกิดขึ้นมาเยอะมากหลังๆนะครับ เราจะเห็นโฆษณาบางทีอย่างรถยนต์นะครับ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าบางยี่ห้อนะครับ ก็จะใช้วิธีนี้ว่าแค่คุณมีไอโทรทัศน์เครื่องเนี้ยเพื่อนบ้านก็อยากมากินข้าวที่บ้าน อยากมาดูโทรทัศน์มาดูฟุตบอลด้วย นั่นคือสิ่งที่เขามียี่ห้อนี้ในบ้านเขาจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเห็นไหมฮะนี่คือคอนซัมชันข้อที่1นนะฮะซึ่งก็มาดูคลิปวิดีโอนะครับที่อยู่ในสนามบินอันนี้นะฮะว่าแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักกัน แต่คนหนึ่งคนเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อซัมซุงขึ้นมา คนรอบข้างอยากรู้จักด้วยอยากคุยด้วยนะครับอ่าเราก็ดูคลิปนี้กัน the screen. And that's a big screen, too. Five inches, HD. Is that that phone that you answer by waving your hand over it? Yeah. Is it? Am I doing it right? Someone has to call you first. Well, give me your number. I'll call you. Yeah. Give me your number. Come on. Introducing the Samsung Galaxy S4. The next big thing is here. ก็จะสรุปได้ว่าไอ้เจ้าการที่ทำให้คนรู้สึกอยากซื้อสินค้าหรือแบรนด์เราเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการทำให้เขารู้สึกเขาเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนั่นเองนะฮะ <clears throat> ในกลุ่มนี้เอง การที่เขาอยากจะแบบได้รับการยอมรับในใจของเขาลึกๆนะฮะ ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ละไม่เป็นคนที่ละอายใจกับตัวเองนะครับ เขาจะละอายใจตัวเองต่อเมื่ออะไร ต่อเมื่อมี 3 ปัจจัยนี้เข้ามาเกี่ยวนะครับ ปัจจัยที่เป็นเรื่องที่ว่าเขาเป็นคนที่ sustainable หรือเปล่า ถ้าเขารู้สึกการใช้แบรนด์อันนี้เขามันให้ความรู้สึกเขาเป็นคน sustainable ด้วย เขาจะรู้สึกไม่ละอายใจในการใช้ เขามีเอติคอลไหม รู้สึกเฮ้ยใช้แบรนด์นี้เรามีจริยธรรมไหมนะฮะเฮลตี้ไหม พวกนี้ฮะถ้ามันมีภาพตรงนี้ปรากฏ เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ละอายใจในการใช้แบรนด์เรา นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเทรนข้อนี้นะครับอย่างเช่นบางแบรนด์ก็ใช้กลยุทธ์นี้นะครับคอนซัมชันนี้ไปออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากปืนนะฮะ เอาปืนที่เป็นอาวุธสงครามเนี่ย มาทำเป็นแบบสายรัดข้อมือนะครับมาทำเป็นกำไรเป็นต้นนะฮะอันที่ 2 แบรนด์นี้นะครับเมกาเทนบอกว่าเฮ้ยจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะเขาซื้อเพราะว่ามันเป็นของแท้ต้นตำรับเหมือนภาพอันนี้ฮะ ถ้ากินวายกินเบียร์ต้องไปที่นี่โดยเฉพาะนะฮะมันรู้สึกได้สัมผัสถึงไม้โอ๊กนะครับที่หมักร่วมมาร้อยปี ลิ้มรสแล้วแหมมันช่างแบบ เพลิดเพลินจริงๆ แก้วละพันห้าพันหมื่นหนึ่งก็ซื้อ เพราะอะไร ซื้อเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ มันเป็นต้นตำรับ ทำไมเราจะต้องไปแสวงหาร้านอย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับ ก๋วยเตี๋ยวหมูอร่อยอร่อยนะครับ ที่แบบอยู่ในซอก ร้านก็ไม่ตกแต่งเลยสวยงามนะครับ ก็เพราะว่าเราซื้อมันเพราะเรื่องนี้ มันเป็นออริจินอล มันต้องเป็นที่นี่เท่านั้นนะฮะ หรืออย่างแบรนด์หนึ่งที่เอาเรื่องนี้มาเล่นนะครับจนประสบความสำเร็จยอดขายก็ดีขึ้นมาทันตาเห็นก็คือแมกนัมนะครับก็คือมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นช็อกโกแลตแท้จากเบลเยียมนะครับหรือเป็นไอศครีมพรีเมียมที่เอาช็อกโกแลตแท้มาเป็นตัวพู้พูดนะฮะนั่นคือเขากำลังจะเจาะเรื่องเทรนในหมวดนี้อยู่นะครับหรืออย่างหนังที่ขายดิบขายดีเลยนะครับที่สื่อถึงความเป็นแบบต้นตำรับของเมืองไทยก็คือเรื่องของแบบ หนังพี่มากขาของเรานะครับที่ออริจินอลมาจากแม่นาคนั่นเอนะฮะข้อ3นะฮะเทรนที่พูดถึงเรื่องของ vital memory นะครับเป็นเทรนที่จะให้ความรู้สึกว่า ซื้อมันเหตุผลบางทีแบบมันใช้งานอะไรได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ซื้อมันเพราะว่าโอ้โหมันช่างสร้างความทรงจำที่ดีให้ฉันเหลือเกิน เช่นผู้หญิงคนนี้ที่ถือไอ้หมีภูนะครับเจ้าหมีภูตัวเนี้ยฟังก์ชันมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ แต่มันเป็นตัวแทนนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตฉันช่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกในวัยเด็กเป็นความทรงจำที่ดีที่เราคุ้นเคยตั้งแต่วัยเด็กเจ้าหมีภูตัวนี้นะครับมันเลยเป็นสินค้าที่เป็นตัวแทนของความทรงจำเรานะฮะอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อที่3นะฮะหรืออย่างหนังที่เป็นเรื่องของหนังแฟนฉันที่ขายดิบขายดีนะครับก็เป็นเรื่องความทรงจำในอดีตที่เราแบบวิ่งเล่นในซอย แคบๆกระโดดหนังยาง วิ่งไล่จับนะครับ อ่านหนังสือมานีชูใจเป็นต้นนะฮะนั่นคือเรื่องของ Memory ในวัยเด็กของเรา หรืออย่างรถยี่ห้อทั้งโฟกนะครับทั้งมินินั่นเป็นสิ่งที่ความทรงจำในอดีตนะครับแบรนด์นี้มันสตรองเพราะเรื่องรูปลักษณ์ที่เป็นคลาสสิกแบบนี้ พอเขาพัฒนาขึ้นไปเขาก็ยังใช้รูปลักษณ์ที่คลาสสิกแบบนี้อยู่นะฮะ หรืออย่างมีอีเวนต์หนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากนะครับ ในคนยุโรปคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเอาไอ้เป็ดตัวนี้แช่เข้าไปในอ่างน้ำพร้อมกับลูกนะครับมันก็เลยทำให้คนทั่วโลกเนี่ยรีมาได้ว่า ฉันเคยเห็นไอ้เป็ดตรงนี้เมื่อวัยเด็กของฉันนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของ vital memory นะฮะหรือไปตลาดนะครับ ก็เป็นตลาดนัดแบบเพลินวานที่ทำให้เราเนี่ยไปได้จิบกาแฟโอเลี้ยงนะครับ ไปนั่งรถตุ๊กๆไปเห็นตู้ไปสนีโบราณ ขึ้นชิงช้าสวรรค์ ได้ขี่จักรยานนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องของการซื้อเพราะได้รับความทรงจำในอดีตที่ดีทั้งสิ้นนะฮะ